การจัดการหน้าร้าน จะเกี่ยวข้องกับการตกแต่งหน้าเว็บไซต์ ที่ลูกค้าหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จะมองเห็น ถือเป็นส่วนที่สร้างการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังนั้นเจ้าของร้านจะต้องเลือกเทมเพลตหรือรูปแบบของเว็บไซต์ ให้เข้ากับร้านหรือสินค้าของร้าน การเตรียมสัญญลักษณ์หรือโลโก้ของร้าน การเตรียมไฟล์สำหรับทำหัวเว็บไซต์ หรือภาพประกอบต่างๆ ภายในร้าน ตลอดจนข้อมูลหรือบทความที่เป็นประโยชน์ ต่อลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยภายในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง วิธีการเข้าและออกจากหมวดการตกแต่งร้าน การแนะนำให้รู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของการตกแต่งร้าน การเปลี่ยนรูปแบบหรือเทมเพลต ของร้าน การเพิ่มลบและตกแต่งวิดเจ็ตที่จำเป็น ในการตกแต่งร้าน การจัดการส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บไซต์ ที่ทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ วิธีการเข้าและออกจากโหมดการตกแต่งร้าน คลิกที่รูปของผู้ใช้บริการ จะปรากฏชื่อร้านที่เคยสมัครไว้ แล้วคลิกที่ชื่อร้านค้ารอสักครู่จะปรากฏหน้าจอการจัดการระบบ ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนการตกแต่งร้าน และส่วนการจัดการหลังร้าน ณ ที่นี้จะเริ่มอธิบายส่วนของการตกแต่งร้าน การเข้าสู่ส่วนของการตกแต่งร้าน โดยการคลิกที่ ตกแต่งร้าน รอสักครู่จะเข้าสู่ส่วนของการตกแต่งร้าน และเมื่อต้องการออกจากโหมดการตกแต่งร้าน ให้คลิกที่ปุ่มซ่อนเครื่องมือ จะเป็นการกลับสู่หน้าหลักการจัดการระบบ สรุปคือ คลิกกลับไปกลับมาระหว่างปุ่มตกแต่งร้าน และปุ่มซ่อนเครื่องมือ จะเป็นการเข้าและออกจากโหมดการตกแต่งร้านนะคะ